จนท้องโตให้ล้างเขาทั้งสองข้าง ทาด้วยน้ำมันเอาน้ำขมิ้นรดตัว ส่งไปยังหมู่บ้านนั้นด้วยพระรำรัสว่า ทราบมาว่า หมู่บ้านปาจีนยวมัชคามเป็นหมู่บ้านนักปราชโคตัวผู้มงคลของพระราชามีลูก ขอให้ชาวบ้าน ช่วยกันทำให้โคตัวผู้นี้ตกลูก แล้วส่งกลับไปพร้อมทั้งลูกโค เมื่อไม่ส่งจะปรับสินไหมเป็นเงินหนึ่งพันกหาปณะ ชาวบ้านต่างประชุมปรึกษากัน เพื่อหาวิธี แต่ก็ไม่สามารถทำให้โคผู้ตกลูกได้ จึงถามมโหสถ มโหสถถามว่า มีใครที่แกล้วกล้า สามารถทูลกับพระราชาได้หรือไม่ ชาวบ้านคนหนึ่งเสนอตัวทำหน้าที่ มโหสถบอกให้ชาวบ้านคนนั้น ไปสยายผมแล้วร้องไห้ โอดครวนโดยประการต่างๆ ที่ประตูพระราชนิเวศ ใครถามก็อย่าตอบ แต่ให้ร้องไห้โอดครวนเรื่อยไป แล้วพระราชาจะตัดเรียกมาถามถึงสาเหตุที่ร้องไห้ จากนั้นจึงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่สมมุติเทศบิดาของข้าพระองค์คลอดบุตรไม่ได้ วันนี้ครบเจ็ดวันแล้ว ขอจงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ด้วยเถิด โปรดทรงหาวิธีที่จะให้บิดาของข้าพระองค์คลอดลูกด้วยเถิด พระราชาตรัสว่า เจ้าบ้าอะไรของเจ้าผู้ชายที่ไหนจะคลอดลูกได้ ให้กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพถ้าอย่างนี้มีไม่ได้ แล้วชาวบ้านป่าจีนยวมัชคาม จะทำให้โคมงคลของพระองค์ตกลูกได้อย่างไร ชายคนนั้นรับว่าทำได้ ก็ได้ทำไปอย่างนั้น โดยที่ไม่รู้เงื่อนสายปลายเหตุ เมื่อพระราชาตรัสถามถึงผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดนี้ ทราบว่ามโหสถเป็นผู้คิดก็โปรดปรานปริศนาเรื่อง หุงข้าวให้มีรสเปรี้ยว อีกวันหนึ่ง พระราชาทรงดำริว่าจะทดลองปัญญามโหสถจึงให้ส่งข่าวไปว่า ชาวบ้านปาจีนยวมัชคามเป็นนักปราชญ์ขอให้หุงข้าวเปรี้ยวมาถวายข้าวเปรี้ยวนั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติแปดอย่างคือ ไม่ให้หุงด้วยข้าวสารทั่วไป ไม่ให้หุงด้วยน้ำทั่วไป ไม่ให้หุงด้วยหม้อข้าว ไม่ให้หุงด้วยเตาหุงข้าว ไม่ให้หุงด้วยไฟทั่วไป ไม่ให้หุงด้วยฟืน ไม่ให้หญิงหรือชายยกมา ไม่ให้นำมาส่งโดยหนทาง หากส่งมาไม่ได้ จะถูกปรับสินไหมเป็นเงินหนึ่งพันกหาปณะนะชาวบ้านได้แจ้งแก่มโหสถ มโหสถบอกให้ชาวบ้าน หุงด้วยข้าวแหลกไม่ใช้ข้าวสาร ให้หุงด้วยน้ำค้างไม่ใช้น้ำปกติ ให้หุงด้วยภาชนะดินใหม่ ไม่ใช้หม้อข้าว ให้ตอกตอไม้สำหรับตั้งภาชนะดินใหม่หุง ไม่ใช่หุงด้วยเตา ให้หุงด้วยไฟที่นำไม้มาสีกัน ไม่ใช่ไฟที่ก่อตามปกติ ให้หุงด้วยใบไม้ไม่ใช่หุงด้วยฟืน ชื่อว่าหุงข้าวเปรี้ยว แล้วบรรจุในภาชนะใหม่ผูกด้วยได้ ประทับตรา อย่าให้หญิงหรือชายยกมา ให้กระเทยยกไป เดินไปตามทางน้อยและทางใหญ่สลับกัน อันชื่อว่าไม่มาตามทางปกติ แล้วส่งไปถวายพระราชา พระราชาทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น ทรงทราบว่ามโหสถคิดก็โปรดปรานปริศนาเรื่อง เชือกห้อยชิงช้า อีกวันหนึ่ง พระราชาประสงค์จะทดลองปัญญามโหสถ จึงส่งข่าวไปบอกชาวบ้านปาจีนยวมัชคามว่า พระราชามีพระประสงค์ จะทรงเล่นชิงช้า ห้อยด้วยเชือกทราย เชือกทรายเก่าในราชสกุล ขาดเสียแล้ว ให้ชาวบ้านฟั่นเชือกทรายหนึ่งเส้นส่งมาถวาย ถ้าส่งมาถวายไม่ได้ จะถูกปรับสินไหมเป็นเงินหนึ่งพันกหาปณะนะชาวบ้านจึงแจ้งแก่มโหสถ มโหสถคิดว่า เรื่องนี้ต้องย้อนปัญหา จึงเรียกคนฉลาดเจรจามาสองสามคน แนะนำให้ไปทูลพระราชาว่า ชาวบ้านไม่ทราบขนาดเชือกนั้น ว่าเล็กใหญ่เท่าไหร่ ขอได้โปรดให้ส่งเชือกทราย เส้นเก่าประมาณสักหนึ่งคืบ ไปเป็นตัวอย่าง ชาวบ้านเห็นแล้ว จะได้ฟันได้ตรงตามขนาดตามที่ต้องการ ถ้าพระราชารับสั่งว่า เชือกทรายเก่าในพระราชฐานไม่มี ท่านทั้งหลายจงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราช เชือกทรายตัวอย่างนั้นไม่มี แล้วชาวบ้านจะทำอย่างไรเล่า ชาวบ้านได้ทำตาม ที่มโหสถแนะนำพระราชาตรัสถาม ถึงผู้ที่คิดย้อนปัญหานี้ ทรงทราบว่ามโหสถคิดก็ทรงยินดีปริศนาเรื่อง ทรงสระน้ำไปถวายพระราชา อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าวิเทหราช ต้องการทดลองปัญญามโหสถอีก จึงให้ส่งข่าวไปบอกชาวบ้านว่า พระราชามีพระประสงค์จะทรงเล่นน้ำให้ชาวบ้านทรงสะบกครณีที่เต็มไปด้วยบัวหลากสีไปถวาย ถ้าชาวบ้านไม่ส่ง จะถูกปรับสินไหมเป็นเงินหนึ่งพันกหาปณะนะชาวบ้านจึงแจ้งให้มโหสถทราบ มโหสถคิดว่าเรื่องนี้ต้องย้อนปัญหา จึงส่งให้เรียกคนฉลาดเจรจามาสองสามคน แนะนำให้พูดแล้วส่งไปทูลว่า ท่านทั้งหลาย จงเล่นน้ำจนตาแดง ทั้งผมทั้งเสื้อผ้าเปียก ตัวเปียกโคลน ถือเชือกก้อนดิน และท่อนไม้ไปประตูพระราชนิเวศให้กราบทูลว่า พวกท่านมายืนคอยเฝ้าพระราชา เมื่อมีโอกาส ได้เข้าเฝ้าแล้ว จึงกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า เพราะทรงส่งข่าวไปให้ชาวบ้าน ทรงสะบกครณีมาถวาย แต่เมื่อพวกข้าพระองค์นำมาสะบกครณีนั้นเห็นพระนครมีกำแพง คูค่าย ป้อมปราการ ประตูหอรบก็กลัว ตื่นตกใจ ดิ้นรนตัดเชือกหนีเข้าป่าไป เพราะเคยอยู่ในป่า แม้พวกข้าพระองค์จะบังคับโบยตีด้วยก้อนดิน และท่อนไม้อย่างไร ก็ไม่สามารถนำกลับมาได้ ขอพระองค์โปรด พระราชทานสะบกรณีเก่า ของพระองค์ที่นำมาจากป่า พวกข้าพระองค์จะนำไปหลอกล่อ แล้วผูกติดกับสับบกรณีใหม่นำมาถวาย เมื่อพระราชารับสั่งว่า พวกเจ้าเอาอะไรมาพูด ไม่เป็นเรื่องเป็นราว เราไม่เคยนำสับบกรณีมาจากปาจึงทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ถ้าไม่ได้อย่างนี้แล้ว ชาวบ้านจะส่งสับบกรณีมาถวายได้อย่างไร ชาวบ้านที่รับคำแนะนำของมโหสถ ก็ไปทำตามทุกประการ ราชาทรงทราบว่า มโหสถแก้ปัญหานี้ก็ทรงยินดี